สวัสดีครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้มาติดตามความคืบหน้าล่าสุดของพระเหรียญรุ่นเจริญพรกลางจากการรอคอยและเฝ้ารอนะครับ เดี๋ยวมาชมคลิปการเตรียมพระเพื่อนำพระไปปลูกเสกในเดือนธันวาคมนี้นะครับ